พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนชุดตรวจโรคลำไส้อักเสบในสุนัข โรคลำไส้อักเสบเป็นโรคที่พบได้ในสุนัขทุกวัย แต่ถ้าหากลูกสุนัขที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือสุนัขที่ อ่อนแอติดเชื้อไวรัสก่อโรคชนิดที่รุนแรง ก็มีโอกาสทำให้สุนัขเสียชีวิตได้สูงนะครับ ใช่แล้วครับ ดังนั้นหากเราสามารถวินิจฉัยหาชนิดของเชื้อไวรัสก่อโรคได้รวดเร็วก็จะช่วยป้องกันรักษา และเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของสุนัขได้มากขึ้นครับ โรคลำไส้อักเสบในสุนัขเกิดจากเชื้อไวรัส 3 ชนิดได้แก่เคนายพาโวไวรัสเคนายโคโรนาไวรัสและเคนายโรตาไวรัสแต่เชื้อไวรัสที่ก่อโรครุนแรง และมีโอกาสทำให้สุนัขเสียชีวิตสูงคือ เชื้อเคนายพาโวไวรัสที่ผ่านมา การตรวจโรคลำไส้อักเสบของสุนัขนิยมใช้ชุดตรวจสำเร็จรูปตรวจหาแอนติเจน จากอุจจาระ ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และมีราคาสูง นักวิจัยนาโนเทคร่วมกับบริษัทเว์แพลเน็ตจำกัดพัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็ว สำหรับตรวจหาแอนติเจน ต่อเชื้อพาโวไวรัสและเชื้อโคโรนาไวรัสในช ุดตรวจเดียวกัน เป็นชุดตรวจที่ใช้งานง่าย รวดเร็ว ใช้เวลาอ่านสัญญาณประมาณ 15 นาที มีความไวในการตรวจจับ และมีความจำเพาะสูง ให้ผลการตรวจถูกต้องสอดคล้อง กับเทคนิค PCR ทำให้สามารถตรวจวินิจฉัยโรคลำไส้อักเสบในสุนัขได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และช่วยให้สุนัขได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที วิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทค สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000